ไแม่ตัวแค่นี้เองปลาช่อนไซส์ปักๆนะคะทำไมเหลือตัวแค่นี้ตัวเท่าน้ำเบ็ดเลยอ่ะเป๊ะเลยอ่ะโอ้ยนี่คือปลาช่อนแม่คลอกนะคะ ที่เล็กที่สุดที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาทำไมตัวมันเล็กจังอะไม่น่าจะใช่มั้ง ตัวเล็กมาก ค่ะกัดเลียวผาดสี่เซนตัวเล็กนะคะ รุ่นใหม่ของเรานะคะ ก็กำลังดีเลยค่ะ กัดติดกัดง่ายโอเคเลยค่ะ โอเคจะปล่อยแล้วนะโอ้ยล่วงไปเลย ปีใหม่ปีใหม่ ยังคล่องใจอยู่ว่าแม่มันไม่น่าจะตัวเล็กขนาดนี้นะเอาใหม่เอาใหม่